สวัสดีค่ะ ชาวไซทุโก ยินดีต้อนรับอีกครั้งค่ะ ก่อนที่เราจะเริ่มกัน เราอยากห้ามทุกคนไม่ให้ใช้วิดีโอนี้ในการวินิจฉัยอาการตัวเองหรือคนอื่น วิดีโอนี้สร้างเพื่อการศึกษาเท่านั้นค่ะ ถ้าคุณสงสัยว่าตัวเองหรือคนอื่นอาจป่วยเป็นโรคไบโพล่าแล้วก็คุณควรขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญค่ะ ในปัจจุบันสุขภาพจิตได้กลายเป็นเหมือนเทรนผู้สูงวัยอาจไม่เคยได้ยินโรคกลัวการเข้าสังคมและโรค PTSD ในขณะที่วัยรุ่นกลับพูดถึงมันอย่างไม่คิด ส่งผลให้ผู้คนยังคงมีความคิดลบๆ เกี่ยวกับสุขภาพจิต พวกเราเดินทางมาไกลมากด้านการใช้ยา และเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพจิตมากขึ้น อย่างไรก็ตามโรคทางจิตจำนวนมากมักถูกมองข้ามและถูกลดความสำคัญโรคไบโพล่าก็เป็นหนึ่งในโรคเหล่านั้นค่ะ คุณเคยได้ยินคำว่าไบโพล่ามาบ้างไหมคะ คุณอาจเข้าใจมันแบบคลุมเครือ เพราะการขาดตัวอย่างที่ดีของมันในละครโทรทัศน์ต่างๆ จากการนำเสนอข่าวแย่ ๆ ของสื่อทำให้โรคไบโพล่าถูกเข้าใจผิดเป็นอย่างมากจากสังคม และไม่ค่อยมีคนรู้เกี่ยวกับมัน ถ้างั้นโรคไบโพล่าหรือในอีกชื่อหนึ่ง โรคอารมณ์สองขั้ว คืออะไรกันแน่ โรคไบโพล่าเป็นภาวะที่ทำให้เกิดการขึ้นและลงอย่างสุดโต่งของอารมณ์ การเปลี่ยนแปลงของอารมณ์นี้ถูกเรียกว่า ภาวะซึมเศร้าและภาวะเมเนียค่ะ ภาวะเมเนียจะมีอาการอย่างเช่น การมีความสุขมากๆ กระสับกระส่ายหงุดหงิด การคิดและพูดอย่างรวดเร็ว การมีพลังงานล้นเหลือ การขาดสมาธิ ความต้องการทางเพศเพิ่มขึ้น อาการก้าวร้าวหรือสุ่มเสี่ยง การใช้จ่ายอย่างขาดสติ และการใช้สารเสพติดหรือแอลกอฮอล์ ภาวะซึมเศร้ามักมีอาการประมาณ 6 เดือน แต่ก็อาจนานกว่านั้น ในขณะที่ภาวะเมเนียมีอาการสั้นกว่าจาก 2 สัปดาห์ไปจนถึง 5 เดือน ผู้ป่วยโรคไบโพล่าอาจมีอาการประสาทหลอนด้วย เช่น อาการหูแว่ว สาเหตุของโรคไบโพล่ามีตั้งแต่จากพันธุกรรมไปจนถึงสภาพแวดล้อม เกือบครึ่งของผู้ป่วยโรคไบโพล่ามีสมาชิกในครอบครัวเป็นโรคด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตามไม่มียีนตัวใดตัวหนึ่งถูกพบว่าทำให้เกิดโรคไบโพล่า สารเคมีในสมองก็อาจเป็นสาเหตุหนึ่งด้วยเช่นกัน ในขณะที่หลายคนเชื่อว่าสถานการณ์ที่เครียดคือตัวกระตุ้นสำคัญของโรคไบโพล่าไม่ว่าจะเป็นการถูกทำร้ายทางร่างกายหรือจิตใจ การถูกล่วงละเมิดทางเพศ การสูญเสียคนรักหรือการเสียความสัมพันธ์ การใช้ยาเช่นยากล่อมประสาทก็อาจเป็นตัวกระตุ้นค่ะ หนึ่งในห้าของผู้ป่วยโรคไบโพล่าฆ่าตัวตาย นั่นจึงทำให้มันสำคัญมากที่จะทำให้ผู้คนระหนักรู้มากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่น หลายคนอาจไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่ากำลังป่วยเป็นโรคไบโพล่าทำให้พวกเขาทำร้ายตัวเองหรือใช้ยาเสพติดเพื่อคลายความเจ็บปวด วัยรุ่นที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าแบบมีภาวะเมเนีย อาจกำลังเผชิญหน้ากับโรคไบโพล่าในภาวะเริ่มต้น และ 20%ของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าพัฒนาไปเป็นโรคไบโพล่าคุณได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคไบโพล่าหรือเปล่าคะหรือคุณรู้จักใครบางคนที่ป่วยเป็นโรคนี้หรือเปล่า พวกเราอยากรู้ความคิดเห็นและประสบการณ์ของคุณ อย่าลืมบอกเราในคอมเมนต์ด้านล่างนะคะ ถ้าคุณหรือคนที่คุณรู้จักกำลังป่วยเป็นโรคไบโพล่าแล้วก็ได้โปรดขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญ ถ้าคุณพบว่า วิดีโอนี้มีประโยชน์ อย่าลืมแบ่งปันให้คนที่อาจต้องการมันนะคะ อย่าลืมกดไลค์ และกดติดตาม ขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะ